กรบสวัสดีนะครับ เพื่อนๆชาวโมเอะนะฮะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Master of Eternity อีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับวันนี้เราอยู่กันในช่องของ MC เวนวักโอ๊ตนั่นเองนะฮะ เราวันนี้เรามาดูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะฮะประจำวันที่ 4 เมษายนนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเท้าความย้อนกลับไปสักนิดนึงนะฮะในส่วนของผู้เล่นใหม่ ที่กลัวจะตามผู้เล่นเก่าไม่ทันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าปิติยินดีมากเลยนะครับ มาดูกันนะฮะในส่วนของการเข้าร่วมนั้นนะเนี่ยครับผมเพียงเพื่อน ๆเข้ามานะฮะเล่นเกมในแต่ละวันนะจนถึงวันที่7 14 21และ 28นะครับผม ก็จะได้รับของรางวัลการันตีแน่นอนนะทิกเก็ตหุ่นระดับ S หุ่นระดับ S2 และหุ่นระดับ S3 นะครับ การันตีแน่นอนนะเอาไปสุ่มกันเลยนะว่าจะได้ตัวดีไม่ดียังไงฮนะขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนั่นเองนะฮะ เรามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผม เริ่มต้นกันที่อันแรกนะฮะ กิจกรรม on time นะครับผม เริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนนี้จนถึง 9 เมษายนนี้นะมาดูกัน วันที่ 4 ได้รับหัวใจ 50 ดวงนะครับ วันที่5ตัวฟื้นฟู AP คูณ2นะฮะคะแนนมิตรภาพ 300 นะครับ วันที่6นะฮะอัญมณีคูณ30 นะครับ และอัญมณีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมล็ดตัดแต่งหรือเปล่านะตรงนี้ไม่แน่ใจนะ หรือว่าจะเป็นอัญมณีเหมือนกันก็ได้นะ ก็คืออาจจะได้รับ 60 เลยก็ได้ แล้วก็วันที่7นะครับได้รับ เครดิตอีก1 0,000นะฮะตัวปรับปรุงแอดการ์ดคูณ 2 กันเลยทีเดียวนะฮะและในส่วนของวันที่ 8 แล้ววันที่ 9น้นนะครับ วันที่8จะเป็นหุ้นเกตเอมินิมินิคูณ1นะฮะแล้วก็ตัวฟื้นฟู AP คูณ2นะครับวันที่ 9 ก็หุ้นเกตเอมินิมินิเช่นกันนะครับผมและหลังจากวันที่9โอ้โหมีกิจกรรมเข้ามาอีกแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่รอหุ่นระดับ US นะครับอีกไม่นานเกินรอนะรับรองเข้ามาแน่นอนนะครับ เราไปกันที่กิจกรรมอันนี้สักหน่อยนะฮะ ทางเพจก็ได้ประกาศมานะครับ กิจกรรมเขียนเนื้อเรื่องแอนวิหารนะครับผม ตรงนี้ต้องขอบอกว่าใครที่เก็บไม่ทันนะฮะในช่วงของกิจกรรมช่วงที่แล้วนะฮะ ในส่วนของการเคลียร์บทที่ 4 บทที่ 5 และบทที่6นะครับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ก็รางวัลตามหน้าจอนี้เลยนะครับผม บทที่ 4ก็1 0 0 0 0แสนเครดิตนะครับ บทที่5 1 5 0 0 0เครดิตนะและบทที่6นะครับ2 0 0 0 0เครดิตนะ ในส่วนของเคียวิหารนะครับ วิหารที่ 4 ก็ 100 อัญมณีนะครับวิหารที่5นะฮะ150 อัญมณี และวิหารที่6 200 อัญมณีกันเลยทีเดียวนะครับ ผมนะ มาดูกิจกรรมถัดมานะครับ กิจกรรมนี้ต้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่ฮือฮามากเลยนะสำหรับผู้ที่ข้างใครสาวพิกซี่ ทั้งหลายนะฮะเปลี่ยนเราพิกซี่เป็นลิเลียเวทมนต์นะครับไปดูกันนะฮะกิจกรรมนี้ทางเพจเขาประกาศมาว่าอย่างไรนะ มาดูกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนะครับ ต้องขออภัยฮะ กิจกรรมแปลงร่างเป็นลิเลียเวทมนต์มาสเตอร์นะครับ ชุดคอตูมพิเศษลิเลียเวทมนต์มาแล้วนะ รวบรวมคาถาของลิเลีย เพื่อเปลี่ยนลิเลียเวทมนต์เคลียร์ภารกิจแล้วรับคาถาลิเลียได้เลยระยะเวลาก็เริ่มกันตั้งแต่ 4 เมษายนนี้นะครับ เริ่มกันมาตั้งแต่ 14 นาฬิกานะ จนถึง 11 เมษายนนี้นะครับ จนถึงเวลา 13 นาฬิกา 59 นาทีนะครับ วิธีตั้งค่าชุดคอสตูมนะฮะก็ไปที่ภารกิจพิเศษนะครับ ภารกิจประจำวันและเคลียร์ภารกิจกิจกรรมรับคาทาริเดีย แรกชุดคอสตูมด้วยคาทาริเดียได้ที่ช็อปนะฮะโดยใช้ 500คาทาริเดียนะครับซื้อชุดคอสตูมได้ที่ Pixie Room นะฮะไปที่ Crown Room นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชุดคอสตูมนะฮะ Crown Room ล่ะอ่านผิดปะเนี่ย ต้องขออภัยนะถ้าอ่านผิดฮะโดยใช้ 300อัญมณีนะครับ ชุดคอสตูมที่ใช้ได้นะฮะ สีดำสีแดง สีเหลือง สีเขียว และ สีม่วงนะครับ แต่ละสีสามารถใช้กับพิกซี่เดียวเท่านั้น หมายเหตุนะฮะระดับความยากของภารกิจแบ่งเป็นง่าย ปานกลางและยากนะครับคาทาริเดียจะได้รับเมื่อเคลียร์ภารกิจที่มีระดับความยากสูงขึ้นไปนะ สามารถเล่นภารกิจได้ 5 ครั้งต่อวันนะครับจำนวน 5 ครั้งต่อวันนี้ สามารถใช้ระดับความยากใดก็ได้นะฮะ โดยนับรวมทุกระดับความยากนะครับ คุณจะไม่สามารถแลกคาทาริเดียได้หลังภารกิจสิ้นสุดนะฮะโอเค เราไปลุยกันเลยดีกว่านะ กิจกรรมนี้อยู่ตรงไหนนะฮะก็อยู่ที่ภารกิจพิเศษตรงนี้นะครับ และภารกิจประจำวันนะฮะลองไปดูกันนะมีง่ายปกติและยากนะเราย้อนไปดูสักนิดนะฮะ กิจกรรมเขาบอกว่า เดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะ แป๊บหนึ่ง หมายเหตุระดับความยากของภารกิจ เดี๋ยวนะคาทาริเรียจะได้รับเมื่อเคลียร์ภารกิจที่มีระดับความยากสูงขึ้นได้ แสดงว่าตีได้ทุกด่านนะ อันนี้ก็บวก 30 อันนี้บวก 40 อันนี้บวก 50อ่ะ พร้อมแล้วเราไประดับยากกันเลยดีกว่านะฮะ อันนี้ก็เอาเพื่อนมาช่วยตีดีกว่านะ เอาละ เดี๋ยวดู พลังแนะนำเขาอยู่ที่สามแสนเก้าจะปะฮับตายแล้วสามแสนเก้าเลยเหรอ โอ้งั้นย้อนกลับไปตีแบบง่ายก่อนดีกว่านะฮะเพื่อนๆแบบง่ายมามามามามาแบบง่าย โอเค พลังผ่านอยู่ ขอเป็นคนนี้แล้วกันคุณฮัสเวย์อ่ะขออนุญาตนะครับ อัญเชิญมาร่วมโจมตีด้วยกันนะฮะ เดี๋ยวปิดสักนิดนึงอันนี้ก็นิกเลยแล้วกันนะข้ามในเรื่องเลยนะรอสักพักนะฮะ เอ๊ะทำไมโหลดนาน มาแล้วมาแล้วเรามาดูความฉลาดของการออโต้กันดีกว่านะะไปแบบนี้มีออโต้เปล่า อ่า มีฮะ เอาโหยถือว่าเคลียร์ได้ไวอยู่นะแต่ผมว่าผมช้ากว่าเพื่อนๆนะ เพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้อัพขุนเพราะว่าเงินหมดเนี่ยแหละฮะ ก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต่างเฝ้ารอกันนะะสำหรับกิจกรรมที่เราจะฟาร์มตามหาเครดิตกันได้เยอะๆเนี่ยฮะไปไปไปรีบเคลียร์ เนี่ยตีไม่ตายเห็นไหมแต่ตอนนี้ผมกำลังตามหานี่อยู่ครับหุ่นที่รถดีเฟนต์นะฮะของฝั่งประตูเนี่ยครับ โอ้ จะตายเอา โอ้โห เรียบร้อยนะ เรียบร้อยไปนะครับ Mission complete นะ ได้ 30 เนี่ยนะฮะ เราก็ออกเลย เราไปกันดูที่ร้านค้านะครับ มามามามาร้านค้า ดูซิขายชุดอยู่ตรงไหน ของขวัญพิกซี่หรือเปล่าไม่ใช่ ไอเทมกิจกรรมครับ อยู่กิจกรรมฮะต้องขออภัยฮะมีชุดของ รีอาราเชลเอมิลีคูริสเอเรียล จินนี่ ราวีเนียตคานะ โอฟิเรีย ริต้าไมโย ยูเรีย โอ้โหอยากเห็นเวลาเธอใส่ชุด น่าจะมีอยู่นะ เดี๋ยวเข้าไปดูกัน ผมขอเลือกให้เป็นโอฟิเลียแล้วกันผมชอบ ไปดูฮะ มีไหม มีไหมโอ้ยทำไมตลกจัง โอฟิเลีย มันดูแปลกๆไปนะ ดูเธออ้วนๆยังไงไม่รู้นะฮะ เอาใหม่เอาใหม่หาคนสวยๆกันแป๊บหนึ่งเอาเป็นราเชลแล้วกันต้องบอกว่ากิจกรรมที่แล้วนี่ทำให้ เจ้าอัญมณีเรานี่ล่อยหลอลงไปเยอะเลยนะฮะ สามร้อยก็ซื้อได้เลยนะ ถ้าใครขี้เกียจฟาร์มอ่ะแต่ผมว่ามันมันยังไม่โดนเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่ นี่นี่ฟอร์เรนมาดูกันมาดูกันฮะ เอเอาเอาเป็นโหมดปกติลืม เดี๋ยวตัดเข้าฉากปุ๊บกลายเป็นห้องน้องพิกซี่นะฮะผมว่าชุดนี้ยังดูดีกว่านะเอาจริงนะ แต่ก็ไม่เป็นไรฮะ ความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็จับจองกันได้เลยนะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับ ในการได้ชุดพิเศษเข้ามานะครับ แต่ถ้าชุดพิเศษมีเสริมพวกการโจมตีอะไรพวกนี้รับรองไม่มีใครพลาดแน่นอนฮะมีแต่คนอยากได้แน่นอนนะโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เราก็มากันสั้นๆอย่างนี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะครับ เราจะจากกันที่การสุ่มแต้มสักนิดหนึ่งนะฮะไปฮะเทพเกลือนะฮะจะสถิตอยู่กับผมอีกเช่นเคยหรือไม่นะฮะ นั่นไงฮะ มินามาบ่อยเหลือเกินนะจ๊ะสกิปไปเลยไม่ได้อะไรหรอก นั่นไง เสี่ยวเฉินต้นแบบแต่เผื่อฟุกอาจได้หุ่นของไมโยมาก็ได้นะ รอรุ้นอยู่ ขอหุ่นไมโยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เหมือนเดิมฮะกูรูต้นแบบ เป็นอะไรที่สาแก่ใจมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe นะฮะ สามารถกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งไว้นะ เวลามีคลิปอะไรออกมานะครับสำหรับเกมนี้จะได้ไม่พลาดกันนะฮะ พบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับ ไปละฮะพบกันใหม่บ๊ายบาย